ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้โปรแกรมด้วยกันนะคะว่าวิธีการใช้เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม PSPP ขึ้นมานะสิ่งที่เราเห็นก็คือกระดาษทำการเป็นกระดาษเปล่านะคะอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า จะมีส่วนต่างๆของโปรแกรมนะในการใช้งานอยู่ทั้งหมด 10 ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเรียกว่า Title Bar นะะตรงนี้เห็นไหมคะณตอนนี้ยังไม่มีชื่อไฟล์ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังจากนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรมแล้ว แล้วเราก็เซฟไฟล์นะคะไฟล์ชื่อไฟล์เนี่ยเขาจะปรากฏตรงนี้แทน แทนที่คำว่า dataset นะคะในส่วนตรงนี้ส่วนที่ 2 ก็เรียกว่าเมนูบาร์นะคะเป็นส่วนของการใช้คำสั่งเพื่อทำงานต่าง ๆ มีตั้งแต่เมนูไฟล์ edit view data transform analyze นะคะก็เป็นฟังก์ชันในการใช้งาน ถัดไปก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าไอคอนบาร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสัญญารูปที่เราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น name box นะคะ data cell box นะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอลัมน์ data นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราสร้างรายละเอียดของตัวแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแปรแต่ละตัวที่มีชื่อตามที่เรากำหนดก็จะมาปรากฏแทนที่คำว่า var พวกนี้แทนนะคะแล้วก็ในโรที่1 ก็จะหมายถึง Data ของคนที่1นะคะมีรายละเอียดตัวแปรว่ายังไงก็จะถูก Input ลงไปนะคะที่สำคัญก็คือ 2แถบชีตอันนี้นะคะเป็นมุมมองนะคะในส่วนของเป็น Data View กับส่วนที่เป็น Variable View ค่ะเริ่มต้นของการใช้งานเราก็จะคลิกที่ variable view นะคะะไปที่ในส่วนของ variable view แล้วนะโปรแกรมก็จะแสดงให้เห็นว่าสำหรับส่วนแรกที่ต้องกำหนดในตัวแปรตัวที่ 1 ชื่อตัวแปรว่าอะไรนะ สมมติในแบบสอบถามเราเราถามว่าคุณเพศอะไร ในส่วนที่เป็นคุณเพศอะไรเนี่ยถ้าเรากำหนดชื่อตัวแปรเป็น x ตัวที่ 1 นะคะแล้วก็พิมพ์ x ตัวที่ 1 x ตัวที่ 1 มีความหมายว่าอะไรนะคะเราก็มาใส่ตรงในช่อง label นะคะว่า x 1คือเพศนะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะรองรับภาษาไทยด้วยนะคะและก็ในการที่เราจะป้อนข้อมูลการเป็นเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม เราป้อนข้อมูลเป็นนิวเมริกเนื่องจากว่าเพศเป็นลักษณะชายกับหญิง ดังนั้นเราต้องกำหนดตัวเลขที่เราจะ ป้อนลงไปนะคะในช่อง values ตรงนี้นะคะคลิกที่กล่องแล้วระบุว่า value 1 คือผู้ชายนะคะแล้วก็ add value 2 คือผู้หญิงนะคะแล้วก็แอดไปด้วยนะคะครบแล้วนะคะ value ของเพศมี 2 เพศที่เราจะ input ลงไปในโปรแกรมก็คือเลข 1 แทนผู้ชายเลข 2 แทนผู้หญิงนะคะแล้วก็โอเค ทีนี้เพศที่เราจะ input ลงไปเป็นเพศ 1 กับเพศ2เนี่ยมันไม่มีทศนิยม เพราะฉะนั้นทศนิยมก็กำหนดให้เป็นศูนย์นะคะ และความกว้างของข้อมูลที่เราจะอินพุตลงไปเนี่ยมีความกว้างเท่ากับ8ก็เราก็โอเค ยอมรับได้อยู่นะคะไม่น้อยไม่ไม่น้อยเกินกว่าความเป็นจริงที่เราจะกำหนดนะคะะเดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเกินมาเอาแค่ตัวแปรตัวที่ 1 ก่อนนะคะ x 1คือเพศ แล้วจะ input จอ input ข้อมูลเป็น numeric ด้วยตัวเลข 1กับเลข 2 พวกนี้แทนนะคะ สังเกตนะคะ เลข 1 กับเลข 2 เรียบร้อยนะคะ ถัดไปกรณีของคนที่ไม่บอกเราว่าเขาเป็นเพศอะไร คนคนนั้นเราจะกำหนดให้เป็นตัวเลขลงตัวก็คือ discrete ด้วยเลข 9นะหรือจะเป็นเลข 0 ก็สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ สามารถกำหนดได้ 3 ลักษณะตัวเลขด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เขาไม่บอกเราว่าเป็นเพศอะไร เราสามารถแทนที่ การไม่บอกว่าเป็นเพศอะไรด้วยเลขศูนย์ก็ได้เลข 9ก็ได้เลข99 ก็ได้ แต่ที่ห้ามเลยก็คือห้ามใช้เลข 1 กับเลข 2 เพราะว่าเลข 1 กับเลข 2 คือข้อมูลจริงนะคะถัดไปค่ะการจัดวางตำแหน่งของข้อมูลในหน้าข้อมูลนะคะจะวางไว้ชิดซ้าย หรือชิดขวา หรือว่าวางไว้เซนเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่ความสวยงามนะคะแล้วก็ measure ซึ่ง measure ในโปรแกรมสเเรดรูปนะคะจะกำหนดไว้เพียงแค่ 3 ระดับ แต่ในทางวิชาการในทางหลักทฤษฎีเนี่ยมันจะมี 4 ระดับด้วยกัน ระดับ N O I และ R นะคะระดับ I interval ระดับ R คือ ratio เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลระดับ I และระดับ R ให้คลิกเลือกเป็น scale นะคะแต่ในกรณีนี้ข้อมูลของเราคือเพศ เพศมี 2 เพศ คือเพศชายกับเพศหญิง เพศชายกับเพศหญิงไม่ได้บอกว่าเพศไหนดีกว่าเพศไหน เพศไหนมีมากกว่าเพศไหน เพราะฉะนั้นต้องกำหนดให้เป็น nominal scale นะคะ เป็นระดับ nominal นะคะ เห็นไหมคะว่าตัวแปรตัวที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดไปถ้าเราจะบอกรายละเอียดของตัวแปรตัวที่ 2 ด้วย ชื่อว่า x 2 x 2ค่ะ มีเลเบลตรงนี้ว่า สมมติ x 2ตัวนี้คือสาขาวิชา แล้วก็พิมพ์ สาขาวิชา สาขาวิชาก่อนหน้านี้ทราบและมี 3 สาขาวิชา อันแรกคือสายขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อันที่ 2 คือวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันที่ 3 ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเนื่องจากมี 3 กลุ่ม และเราจะอินพุตข้อมูลด้วยตัวเลขไม่เลข 1 ก็ 2 ไม่ 2 ก็ 3 มีอยู่ได้ 3 แบบที่เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นกำหนด value ให้กับ ค่าของข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งก็คือสายสังคม อาจารย์เอาแบบย่อ ๆนะสังคมมนุษย์นะคะ แล้วแอดถัดไปค่ะ value 2 value 2คือวิทย์สุขภาพนะคะอาจารย์ก็จะพิมพ์ 2 มี value label ว่าวิทย์สุขภาพ แล้วก็ add เลข 3 ที่จะ input ลงไปก็คือสายวิทย์เทคโนโลยีนะคะ แอดเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม เราจะอินพุตเป็นตัวเลขเลข 1 แทนสังคม เลข 2 แทนวิทย์สุขภาพ เลข 3 แทนวิทย์เทคโนโลยี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทศนิยม เพราะฉะนั้นทศนิยมเป็นศูนย์นะคะส่วนกรณีของคนที่ไม่ตอบให้กับเราว่าเขาจบในสาขาหรือว่าเขากำลังเรียนในสาขาอะไร ก็ถือว่าเขาเป็น missing ข้อมูลทางด้านนี้ เพราะฉะนั้นเราจะป้อนข้อมูลให้คนนี้ด้วยเลข 9 หรือเลข 0 หรือเลข 99งั้นสังเกตนะคะว่าถ้า โปรแกรมเจอเลข 9 เจอเลข 0 เจอเลข 99 ในกรณีของข้อมูลที่เป็นสาขาวิชานั่นหมายความว่าบุคคลคนนั้นเขาไม่ประสงค์จะบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเรียนในสาขาอะไรนะคะทีนี้สังคมสังคมวิทย์เทคโน วิทย์สุขภาพเนี่ยมันเป็นข้อมูลประเภทบอกเป็นกลุ่มเป็นประเภท ซึ่งไม่จัดกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจัดให้เป็น measure nominal นะคะนี่นะคะตัวแปร ค่ะลองไปดูสมมติว่าแบบสอบถามนะคะถ้ากลับไปดูในแบบสอบถามโอเคในแบบสอบถามส่วนนี้นะคะเรากำลังจะถามเขาว่า คุณรับสื่อโฆษณาจากช่องทางต่อไปนี้ในระดับใดนะคะช่องทางมี 5 ช่องทางช่องทางที่ 1 คือโทรทัศน์ คุณรับสื่อปริมาณเท่าไหร่ มากที่สุดคือทุกวันมากคือ6เวัน ปานกลาง4หวัน น้อยก็คือ2สวัน น้อยที่สุดคือ0หวันต่อสัปดาห์นะคะช่องทางก็จะมีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุป้ายโฆษณาโปสเตอร์และเว็บไซต์นะคะโอเค กรณีแบบนี้เวลาที่เราไปเตรียมในโปรแกรม